เดี๋ยวนะพี่นุ้ยถ้าจะเลี้ยงปลานิลเราต้องรู้อะไรบ้าง โอ้ย ไม่ยากไม่ยากนี่เลยเราต้องเข้ามาดู การเพราะพันธุ์ปลานิลไปดูกันเลยจ้า การเพาะพันธุ์ปลานิล โดยส่วนมากผู้เลี้ยงปลานิลสามารถหาซื้อลูกพันธุ์ปลาได้จากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำของกรมประมง ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ศูนย์การประมงน้ำจืด หรือบริษัทเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ เพราะการเลี้ยงในเชิงพาณิชย์นั้น ต้องใช้พันธุ์ปลานิลแปลงเพศ จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดี ตัวใหญ่ น้ำหนักมาก ขนาดเท่ากันทั้งรุ่น ขายได้ราคาดีด้วยนะคุณสำหรับพันธุ์ปลานิลในประเทศไทยนั้น มีหลายสายพันธุ์ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นปลานิลเจรดา1-4 ปลานิลแดง และสายพันธุ์ที่บริษัทเอกชนต่างๆปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมา การเพาะพันธุ์ปลานิลเริ่มจากการดูลักษณะเพศของปลานิล โดยปลานิลอายุยังน้อย จะมีลักษณะคล้ายกันมาก จนแยกเพศได้ยาก ต้องรอให้ปลานิลมีขนาดยาวกว่า 10เซนติเมตรขึ้นไป หรือเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์จะสังเกตลักษณะเพศได้อย่างชัดเจน โดยตัวผู้จะมีขนาดใหญ่และสีเข้มกว่าตัวเมีย ครีบมีสีชมพูออกแดง ใต้คางมีสีค่อนข้างแดงอวัยวเพศมีลักษณะเรียวยาวอยู่ใกล้กับรูทวาร ตัวเมียมีขนาดเล็กและสีซีดกว่าตัวผู้ ใต้คางมีสีเหลืองค่อนข้างขาวอวัยวะเพศมีลักษณะเป็นรูค่อนข้างใหญ่และกลม การเตรียมบ่อและกระชังเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ เมื่อสูบน้ำออกจากบ่อจนแห้งแล้ว ใช้ปูนขาวหวานให้ทั่วบ่อขั้นต่ำ 160 กิโลกรัมต่อไร่ หลังจากนั้นตักบ่อให้แห้งอย่างน้อย 7 วัน แล้วผูกกระชังไว้กับหลักไม้ไผ่ โดยให้กระชังที่มีขนาด5คูณ8เมตร อยู่ตรงกลางเพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์และผูกกระชังขนาด2คูณ4เมตรอยู่รอบๆเพื่อแยกปลานิลเพศผู้และเพศเมีย จากนั้นสูบน้ำเข้าบ่อแต่จะต้องกรองไม่ให้ศัตรูปลาเล็ดลอดเข้ามาได้ ห้ามมานะ ห้ามเข้ามานะ การเลี้ยงปลานิลเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์เริ่มจากการอนุบาลลูกปลานิลในกระชังขนาด5คูณ8คูณ0.9เมตร ความหนาแน่น 2,000ถึง3,000 ตัวต่อกระชัง ให้อาหารสำเร็จรูปเม็ดเล็กโปรตีน 40%วันละ 100 กรัม 3 เวลา หลังจากอนุบาลได้ 2 เดือน จับแยกออกครึ่งหนึ่ง ลงเลี้ยงในกระชังขนาดเท่ากัน ให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปโปรตีน 32%วันละ 2 ครั้งปริมาณ 500 กรัม เมื่อเลี้ยงได้ 5-6 เดือน ปลาพร้อมที่จะวางไข่ได้ให้แยกเพศผู้เพศเมียออกจากกัน ให้อาหารโปรตีน 32%เป็นเวลา 20 วัน แล้วย้ายลงในกระชังเพาะพันธุ์การเพาะพันธุ์หนึ่งชุด จะใช้ปลาหนึ่งเพศผู้และเพศเมียอย่างละ 120 ตัวจำนวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก ปล่อยรวมกันในกระชังขนาด5คูณ8เมตร ไม่ให้อาหาร 7 วัน เพราะเป็นช่วงเวลาที่ปลาเนียนอมไข่ไว้ในปาก หลังจากเคาะไข่ออกจากปากแล้ว แยกลงกระชังขนาด 2 คูณ4เมตร 2 กระชัง ให้อาหารเม็ดขนาดเล็กโปรตีน 32เปอร์เซนต์ปริมาณ 800 กรัมต่อกระชัง เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นนำปลากลุ่มที่ 2 มาเพาะพันธุ์สลับกันทุก 7 วัน การเคาะไข่ปลาออกจากปากแม่พันธุ์ต้อนปลาเข้ามาบริเวณมุมของกระชังเพื่อง่ายแก่การจับ จากนั้นจับแม่พันธุ์ที่อมไข่ไว้ในปาก ใช้นิ้วมืออ้าเหงือกปลานิลให้น้ำเข้า คว่ำปากลง ให้ไข่ไหลลงสู่ภาชนะที่รองไว้ แล้วแยกไข่ตามระยะทั้ง 4 ระยะ การนำไข่มาเพาะฟักในโรงเพาะฟัก หลังจากแยกระยะของไข่ปลานิลแล้ว ต้องนำไข่มาล้างทำความสะอาด คัดแยกสิ่งสกปรกออกไป ล้างด้วยด่างทับทิมความเข้มข้น2-4 ppm ล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งชั่งน้ำหนักไข่และจดบันทึกทุกครั้ง เพื่อประเมินจำนวนไข่ทั้งหมด จากนั้นนำไข่ไปสู่ระบบฟักต่อไป ระบบฟักไข่ปลานิลที่นิยมใช้มี 2 ชนิด คือ ระบบถาดฟักไข่ และระบบกลวยฟักไข่ โดยทั้งสองระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสน้ำโดยการเปิดน้ำพัดพาไข่ให้มีการเคลื่อนที่ เพราะหากเกิดการทับถมกัน จะทำให้ขาดออกซิเจนจนไข่เสียในที่สุด แย่จังเลยอ่ะ มันทำความสะอาดตาข่ายกรองน้ำข้างถาดด้วยแปลงขนาดเล็ก เพื่อป้องกันการอุดตัน และเปลี่ยนฐานเพาะฟักทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของเสีย น้ำที่ใช้หมุนเวียนในระบบฟักก็ต้องผ่านการกรอง ด้วยชั้นหินและทราย เพื่อกรองเอาสิ่งสกปรกออกไป ออกไปเดี๋ยวนี้นะจ๊ะ การพัฒนาระยะของไข่ปลานิลจากระยะที่ 1-4 ไปจนถึงเป็นลูกปลา ใช้เวลา 7-8 วัน จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมแปลงเพศต่อไปว้ายจะขึ้นเคียงแล้วล่ะ การเตรียมอาหารผสมฮอร์โมนแปลงเพศปลานิล ต้องเลือกใช้อาหารที่มีขนาดเล็ก มีระดับโปรตีนสูง 40%ได้แก่ ปลาป่นร่อนละเอียด โดยทำการผสมฮอร์โมนเพศผู้ 17 อัลฟาเมทิลเทสโทสเตอโรน ที่ความเข้มข้น 60 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วผึ่งให้แห้ง การให้อาหารผสมฮอร์โมนแปลงเพศปลานิล หลังจากย้ายลูกปลาลงอนุบาลในกระชังขนาด2คูณ4คูณ0.9 เมตร ปล่อยในอัตรา10,000ถึง20,000 ตัวต่อกระชังแล้วนั้น จะแบ่งการให้อาหารผสมฮอร์โมนเป็น 4 ช่วง ในระยะเวลา 21 วัน ดังนี้ ช่วงที่ 1 วันที่ 1-5 ให้อาหาร 7 กรัม ช่วงที่ 2 วันที่ 6-10 ให้อาหาร 13 กรัม ช่วงที่ 3 วันที่ 11-15 ให้อาหาร 21 กรัม และช่วงที่4ช่วงสุดท้ายวันที่ 16 ถึง 21 ให้อาหาร 32กรัมวันละ 5 ครั้งทุก 2 ชั่วโมงโอ้ถี่และเกินพระคุณ การลำเลียงลูกปลานิลแปลงเพศ ก่อนการลำเลียงต้องนำลูกปลานิลแปลงเพศมาไว้ในบ่อพัก และอดอาหารอย่างน้อย 10 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดของเสียภายในภาชนะระหว่างลำเลียง ซึ่งนิยมใช้ถุงพลาสติกเป็นภาชนะ โดยอัดออกซิเจนหรืออากาศเข้าไป ก่อนจะรัดปิดถุงพลาสติกด้วยยาง และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการลำเลียงลูกปลาคือเวลาเช้า เย็นหรือกลางคืน เพราะมีอุณหภูมิไม่สูงนัก ลูกปลามีโอกาสรอดมากกว่า อุ้ยลูกพ่อ อ๋อ อย่างนี้นี่เอง น่าสนใจนะพี่นวยขอผมดูได้ไหมได้สิได้สิ มีอีกหลายคลิปเลย เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วกันไปเลย